ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนตรวจโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตงได้ด้วยชุดตรวจแบบง่าย โรคผลเน่าในพืชตระกูลแตง เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตง ทั้งแตงโม เมลอน และแคนตาลูป สาเหตุของโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดทางเมล็ดพันธุ์ ซึ่งนักวิจัยไทยได้พัฒนาชุดตรวจแบบง่ายสำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวได้แล้วค่ะ นักวิจัย สวทช พัฒนาชุดตรวจในรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟิกสตริปเทสสำหรับตรวจหาเชื้ออาซิโดวอลเลตอวินีสับสปีชีซิตุลายซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตงโดยผลิตจากโมโนโคโนลแอนติบอดีที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อชนิดนี้ ทำให้ตรวจได้แม่นยำ แม้มีปริมาณเชื้อในตัวอย่างเพียงน้อยนิด และครอบคลุมทุกสเตรนที่ได้ทำการทดสอบ แต่ไม่เกิดปฏิกิริยากับเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น สามารถตรวจตัวอย่างได้ทั้งจากใบลำต้นเปลือกของผล และเมล็ด รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที พกพาสะดวก เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจรับรองความปลอดเชื้อของเมล็ดพันธุ์ก่อนการส่งออกทั้งในแปลงปลูก และการสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้แล้ววันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailandtechshow.com สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีไทยโดย TMC สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000